ทิศสาปาโมก ที่กรุงตักกศิลา เพราะความที่ชายหนุ่มคนนั้น เป็นคนสมองดี จึงสำเร็จการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว เขาให้ทรัพย์เป็นค่าวิชาตอบแทนคุณอาจารย์แล้วลากลับบ้าน สมัยนั้น มีธรรมเนียมอยู่ว่า ถ้าในสกุลอาจารย์นั้น มีลูกสาวโตเป็นสาวแล้ว อาจารย์ต้องยกให้ เป็นมรยาสิทธิผู้ใหญ่ อาจารย์นั้นมีลูกสาวอยู่คนหนึ่ง รูปร่างหน้าตางดงาม อาจารย์ได้มอบลูกสาวให้เป็นภรรยาชายหนุ่มคนนั้น แต่เขาไม่มีบุญ เป็นคนกาลกินีส่วนหญิงสาวเป็นผู้มีบุญมากจึงไม่ได้ชอบใจ แม้ไม่ต้องการก็จำใจต้องรับ เพราะไม่ต้องการทำลายความหวังดีของอาจารย์ เวลากลางคืนหญิงสาวนั้นขึ้นมานอนบนเตียงด้วย ชายหนุ่มก็ลงจากที่นอนไปนอนที่พื้น เมื่อหญิงสาวลงมานอนที่พื้นใกล้ๆ ชายหนุ่มนั้นก็แสดงอาการผุนผันผุดลุกขึ้นไปนอนบนเตียง หญิงสาวก็ขึ้นไปที่นอนอีก พอหญิงสาวขึ้นไป ชายหนุ่มก็กลับลงมา นอนที่พื้น จนวันเวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ ชายหนุ่มจึงพาหญิงสาวไปกราบลาอาจารย์ ออกจากพระนครตักศิลากลับมิถิลานครในระหว่างทาง ทั้งสองคนไม่พูดจาปราศัยกันเลย จนเดินเข้าสู่ เขตกรุงมิถิลานครติงคุตระเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่ง มีผลดกหนา รู้สึกหิวจึงปีนขึ้นไปเก็บผลมะเดื่อกิน แม้หญิงสาวก็หิว จึงบอกให้ปิงกุตระทิ้งผลมะเดื่อลงมา ให้ตนกินบ้าง ชายหนุ่มนั้นตอบว่าเมื่อตีนมีก็ปีนขึ้นเก็บกินเอง นางคิดว่าอีตานี้ใจร้ายสิ้นดี จึงปีนขึ้นไปเก็บกิน ชายหนุ่มรู้ว่า นางขึ้นก็รีบกลับลงมา เอาหนามล้อมต้นมะเดื่อไว้ไม่ให้ลงได้ แล้วรีบหนีไป เมื่อหญิงสาวกลับลงไม่ได้ ก็นั่งอยู่บนต้นไม้นั้น วันนั้น พระเจ้าวิเทหราชเสด็จประพาสพระราชอุทยาน พร้อมด้วยข้าราชบริพารทรงเล่นอยู่ในพระราชอุทยานจนตกเย็นจึงประทับนั่งบนขชาทาน เสด็จเข้าพระนคร ได้ทอดพระเนตรเห็นหญิงสาว เกิดราตรึงในความงามของนาง มีพระไทยปฏิพัตอยากทราบว่า นางมีคู่ครองหรือยังจึงรับสั่งให้อมาตไปถาม นางแจ้งว่า นางมีสามีที่สกุลตกแต่ง แต่เขาหลอกให้นั่งบนต้นไม้ เอาหนามล้อมทิ้งไว้ แล้วเขาก็หนีไปอมาตปราบทูลให้พระราชาทรงทราบ พระราชาทรงดำริว่า สิ่งของไม่มีเจ้าของ ย่อมตกเป็นของหลวง จึงรับสั่งให้รับนางลงจากต้นไม้ แล้วให้ขึ้นช้างนำเข้าสู่พระราชนิเวศ ทรงอภิเสกไว้ในตำแหน่งอัครมเหสี พระนางเป็นที่โปรดปรานของพระราชามาก เนื่องจากพระนางเป็นสามัญชน พระราชาได้มาจากต้นมะเดื่ออาณาประชาราชจึงเรียกพระนางว่า เจ้าหญิงอุทุมพร แปลว่า เจ้าหญิงมะเดือ่ออยู่มาวันหนึ่ง เจ้าหน้าที่นำชาวบ้านใกล้ประตูพระนครทางทางเสด็จพระราชดำเนินสู่สวนหลวง ปิงคุตระได้รับจ้างถางทาง เมื่อทางยังไม่เสร็จ พระราชาประทับบนรถพระที่นั่งกับพระนางอุทุมพรเสด็จออกจากพระนคร พระนางอุทุมพรทอดพระเนตรเห็น ปิงคุตระกำลังใช้จอบถางทางอยู่ ทรงดำริว่า บุรุษการกินีนี้ ไม่สามารถจะทรงสิริไว้ได้ ก็ทรงพระสวนพระราชาทอดพระเนตร เห็นพระนางมองดูชายหนุ่ม และสวนก่อกลิ้วตัดถามว่า หัวเราะอะไร พระนางกราบทูลว่า ชายผู้ถางทางนี้ เป็นสามีเก่าหม่อมฉัน หลอกให้หม่อมฉันปีนต้นมะเดือ่อ เอาหนามล้อมไว้แล้วหนีไป จึงคิดว่าคนกาลกินีนี้ไร้วาสนารักษาสิริไว้ไม่ได้ พระราชาตรัสว่า อย่าโกหก เธอเห็นอะไรอย่างอื่น ให้บอกมาตามตรง หาไม่บอกจะฆ่าเสีย ทรงจับพระแสงดาบขู่ตะคอกพระนางกลัวพระราชอาญาจนพระวรกายสั่นเทาจึงกราบทูลให้พระราชา ตรัสถามพวกบัณฑิตก่อน พระราชายังพระทัยได้ จึงตรัสถามเสนกะว่า ท่านอาจารย์ ท่านเชื่อคำพูด มเหสีเราหรือไม่ เสนกะทูลว่า ข้าพระองค์ไม่เชื่อ ชายที่ไหนจะทอดทิ้งสตรีที่มีความงดงามเช่นนี้ได้ เจ้าหญิงอุทุมพร สดับเช่นนั้น ก็ยิ่งกลัวพระราชอาญามากขึ้นพระพักซีดเผือด ทรงกันแสงสะอื้นให้ พระราชาทรงดำริว่า เสนกะจะรู้อะไร จึงตรัสถามมโหสถว่า มโหสถ สตรีคนหนึ่ง รูปร่างหน้าตางดงาม เพียบพร้อมด้วยจัญญามารยา แต่ชายไม่ปรารถนาเธอเจ้าเชื่อหรือไม่ มโหสถปราบทูลว่า ข้าพระองค์เชื่อ พระเจ้าข้า เพราะชายนั้นไร้วาสนา ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนสิริไม่เคยอยู่ร่วมกับการกินีได้ พระราชาทรงพิจารณาตามคำมโหสถ ก็หายเกริ้ว ทรงยินดีเป็นอย่างยิ่ง ตรัสว่าถ้าไม่ได้เจ้า วันนี้ข้าคงสูญเสียสตรีที่ประเสริฐเช่นนี้แล้วข้าได้นางไว้ เพราะเจ้าแท้ๆตรัสชมมโหสถชนี้แล้ว พระราชทานรางวัลให้มโหสถ ฝ่ายพระเทวีดำริว่า มโหสถมีบุญคุณแก่พระองค์มาก ช่วยให้พระองค์รอดชีวิต จึงกราบทูลว่า ในพระนครนี้หม่อมฉันไร้ญาติหม่อมฉันรอดชีวิตเพราะมโหสถ เธอจึงเป็นญาติเพียงคนเดียวที่หม่อมฉันมีอยู่หม่อมฉันขอพรจากพระองค์ ขอให้มโหสถอยู่ในฐานะน้องชายของหม่อมฉัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หม่อมฉันจะไม่บริโภคอะไรอะไร โดยที่น้องชายคนนี้ไม่ได้บริโภค ขอให้หม่อมฉันสามารถเปิดประตูส่งอาหารไปให้น้องชายได้ตลอดเวลา หม่อมฉันขอพรข้อนี้ พระเจ้าวิเทหราช ทรงประทานพรและอนุญาตตามนั้น